สวัสดีครับ หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 5 กันแล้วนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้การนำตารางนะครับ เข้าไปช่วยในการจัดเลเยอร์ของเนื้อหาบนหน้าเว็บ นะครับ หลังจากที่เราเรียนการใช้ CSS ในการจัดเลเยอร์มาแล้วนะครับ ซึ่งลักษณะของการใช้ตารางนะครับ เข้ามาช่วยในการจัดเลเยอร์นะครับ ก็จะใช้ประกอบกับแท็ก พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการจัด Layout นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Header Footer Nav หรืออื่นๆนะครับ ซึ่งเราจะต้องอาศัยการออกแบบนะครับ ว่าเราต้องการวางเนื้อหาแบบเป็นกี่แถว กี่คอลัมน์ แล้วเราก็จะสร้างตารางลักษณะนั้นเข้าไปนะครับ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ และทำความเข้าใจกันนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม n e t b e a n กันได้เลยนะครับ พอเราเข้ามาในโปรแกรม n e t b e a n กันแล้วนะครับ โดยอันดับแรกนะครับอาจารย์จะใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับ ก็คือใช้แท็กอดี้นะครับ แล้วก็ใส่ background image URL นะครับอย่างนั้นก็ใส่ชื่อรูปภาพนะครับ นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ลองรันดูนะครับนี่คือภาพพื้นหลังที่อาจารย์ใส่เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาสร้างตาราง ตามที่เราจะวางเนื้อหาลงในหน้าเว็บ อันนี้นะครับว่าต้องการสร้างกี่แถวกี่คอลัมน์ขึ้นมา อาจารย์ก็ไปสร้างตารางขึ้นมานะครับใช้แท็กทเบิล สมมติเอามีลักษณะเป็นเส้นขอบก่อนนะครับ border เท่ากับหนึ่ง จากนั้นนะครับก็สร้างแถวขึ้นมา สมมติอาจารย์จะจัดวางเนื้อหาอยู่ 4 แถวนะครับนะครับ แถวที่1คือ วางตัว header banner หรือโลโก้ของเว็บไซต์นะครับ แถวที่ 2 จะจัดวางพวกระบบนำทางนะครับ เมนูต่าง ๆ แถวที่ 3 ก็จะเป็นพวกเนื้อหานะครับ แถวที่ 4 ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับ4 แถว ดังนั้นเนื้อหาอาจารย์จะวางอยู่ 2คอลัมน์นะครับเราก็จะวางอยู่ 2 คอลัมน์ จากนั้น เราจะมาปรับแต่งตัวตารางกันก่อนนะครับ ก็คืออาจารย์จะให้ตารางนะครับ มีความกว้าง เท่ากับหน้าเว็บเลยนะครับ ก็คือตัว 100%นะครับ จากนั้นนะครับ ความสูงของแต่ละแถวนะครับ อาจารย์ให้เป็น 50 พิกเซลนะครับ แล้วก็ใส่รูปแพ็กกาเป็นรูปภาพพื้นหลังเข้าไปตัว L m u t i m e d i a นะครับ แล้วก็เป็นเกรแ a d โอเค นะครับ อันนี้คือเริ่มต้นนะครับ เราต้องการจัดวางเนื้อหายังไงนะครับ เราก็ดีไซน์ตารางขึ้นมาก่อนนะครับว่าต้องการกี่แถวกี่คอลัมน์นะครับ จัดวางให้เป็นลักษณะเป็นส่วนๆไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาปรับตารางอีกนะครับแถวแรกนะครับอาจารย์ต้องการวางแบนเนอร์หรือเป็นเฮดเดอร์ของเว็บไซต์นะครับนานๆก็จะถูกรวมเหลือแค่คอลัมน์เดียวนะครับ แถวที่ 2 ต้องการวางเมนูระบบนำทาง ก็จะถูกรวมเหลือ1คอลัมน์เดียวนะครับแถวที่4นะครับก็จะถูกรวมเหลือ1คอลัมน์เดียวต้องการวางฟุตเตอร์นะครับเราก็ไปปรับแก้กัน แถวที่1นะครับต้องการรวมแล้วก็ใส่คอสแปน2คอลัมน์เข้าไปนะครับ จากนั้นคอลัมน์นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ แถวที่ 2 เหมือนกันนะครับคอสแ s น คอลัมน์นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ แถวที่ 3 ไม่ต้องนะครับไปแถวแถวที่ 4 ได้เลย cos แปดคอลัมน์นี้ก็ไม่มีนะครับ แล้วก็ลองรันดู ก็จะถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วนะครับ คราวนี้ตัวคอลัมน์ในแถวที่3นะครับอาจารย์ต้องการให้ด้านซ้าย มีเนื้อที่น้อยกว่าด้านขวาด้านขวาจะใส่พวกเนื้อหาหลักๆนะครับ เราก็จะไปปรับโดยใช้ CSS เหมือนเดิมนะครับ อาจารย์สร้างเป็นคลาสแล้วกัน td 1นะครับต้องการความกว้างแค่เอาสัก 20%นะครับ จากนั้นก็เรียกใช้ td 1ที่แถวที่3 ของล้ามนี้นะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่าถูกปรับมาเท่ากับที่อาจารย์ต้องการแล้วนะครับ จากนั้นพอเราดีไซน์ตารางได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับ เราก็จะมาไล่ใส่เนื้อหาในแต่ละส่วนในแต่ละแถว ในแต่ละคอลัมน์กันนะครับ เริ่มจากแถวที่1ก่อนนะครับ ก็คือใส่ ตัวแบนเนอร์เข้าไปนะครับ อาจารย์ก็ใส่เป็น image นะครับ src ก็กับ multimedia จากนั้นนะครับชื่อว่า man biscom นะครับ header g ก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับ แถวที่ 1 เป็นตัวของแบนเนอร์นะครับแถวที่ 2 เป็นระบบนำทางนะครับ เราก็มาใส่ในแถวที่ 2 นะครับ ระบบนำทางก็ใช้พวกลิงก์เชื่อมโยง ในการเปลี่ยนหน้าเข้ามาช่วยนะครับ จากนั้นนะครับต้องการให้เมนูอยู่ชิ้นด้านขวานะครับ เราก็ใส่คำสั่ง css เข้าไปนะครับ ก็เป็น t Take align เป็น right นะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่าเมนูชิ้นด้านขวาแล้วนะครับ คราวนี้มาใส่ส่วนเนื้อหาในแถวที่ 3 กันบ้างนะครับ เราก็เลื่อนลงไปที่แถวที่3นะครับ จากนั้นอาจารย์ต้องการใส่ข้อความรอเลมแล้วกันนะครับ เราก็ใส่สัก 3 เอา 2 ย่อหน้าละกันนะครับ เป็นแท็ก div จากนั้นอาจารย์ต้องการแบ่งจัด layout ของ ข้อความรอเลมนะครับ ให้เป็น 2 ย่อหน้า โดยใช้คำสั่ง display เข้ามาช่วยนะครับ table cell นะครับแล้วเราก็เรียกใช้ class td 2นะครับ td 2อีกตัวหนึ่ง class td 2นะครับลองรันโปรแกรม ก็จะได้ข้อความรอเลมส่วนเนื้อหาขึ้นมา 2 ย่อหน้าแล้วนะครับ จากนั้นใส่วิดีโอในคอลัมน์ด้านซ้ายนะครับของแถวที่ 3 วิดีโอ นะครับ SRC เท่ากับ Multimedia นะครับ ชื่อวิดีโอชื่อว่าวิดีโอ intro จุด mpc ใส่ control เข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็ลองปรับขนาดนะครับ ความกว้าง 200 ความสูง 300 เอา 200ล้วกัน นะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรม ก็จะได้เนื้อหานะครับ พอเราใส่เนื้อหาครบแล้วนะครับ เราก็เอาตัวเส้นขอบออกนะครับ ตัวบอร์เดอร์ นะครับ ตรงเทเบิลเอาบอร์เดอร์ออกแล้วลองรันโปรแกรมดูอีกที ก็จะได้เนื้อหาใส่ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ อันนี้คือการใช้ตารางเข้ามาช่วยในการจัดวางเลเยอร์นะครับ เราก็กำหนดส่วนต่างๆ แล้วก็วางเนื้อหาลงไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ สามารถใช้ตารางในการจัดวันเลเยอร์กันได้แล้วใช่ไหมครับ อันนี้คือหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาสัปดาห์ที่ 5 แล้วนะครับ ดังนั้นก่อนที่นักศึกษาจะไปศึกษาในเนื้อหาสัปดาห์ที่ 6 เรื่องการใช้งานจุมล่าและ Virtual Mark นะครับ ให้นักศึกษาไปลองทบทวนในเอกสาร ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกันด้วยนะครับ